ของเราทำได้ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งเนาะสามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นได้ ถ้าเกิดว่าชุมชนไหนที่ยังประสบปัญหาเรื่องอการบริหารจัดการน้ำหรือว่ายังเจอปัญหาภัยแล้งยังเจอปัญหาไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำของชุมชนของตัวเองนะน้อยก็อยากที่จะชักชวนให้มาทำในรูปแบบเหมือนชุมชนบ้านริมทองที่ที่ทำเนาะก็คือ หนึ่งเราต้องสำรวจตัวเองก่อน แล้วก็สำรวจชุมชนพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ในรูปแบบลักษณะยังไง มีพื้นที่ในการที่จะกักเก็บน้ำได้ไหมแหล่งน้ำที่จะมาคือมาจากไหนเป็นน้ำฝนหรือว่าเป็นน้ำกรมชลประทานที่เขาปล่อยมาแล้วเราไม่มีที่กักเก็บไว้เราก็น่าจะมาออกแบบแผนของชุมชนของตัวเองก่อนอขีดเส้นทางน้ำให้เห็นชัดเจน แล้วก็ ดูสภาพพื้นที่ว่าเราควรอยากกักเก็บน้ำไว้ที่ไหน น้ำตัวนั้นจะเอาไปใช้อะไร ก็น่าจะมาคำนวณให้ดี แล้วก็มาวางแผนให้ดี หลายชุมชนที่เราเคยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนี่ก็คือ จะเป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์มาก แต่ขาดกระบวนการแค่บริหารจัดการแค่นั้นเอง ก็มาเอากระบวนการที่เราทำในชุมชนของเราเนี่ยไปประยุกต์ใส่กัน แล้วก็สามารถที่จะปรับปรุง ปรับปรุงชุมชนของตัวเองได้ถ้าพูดถึงเรื่องที่เรา มีพื้นที่ในการกักเก็บ มีพื้นที่ในการที่จะคุดซากแกมลิง มีพื้นที่ในการที่จะคุดคลองตรงน้ำก็ยังมีอีกหลายชุมชนยังยังยังบ่นอยู่ว่า ไม่มีพื้นที่ในการที่จะคุดคลองตรงน้ำไม่มีพื้นที่ในการที่จะคุดซากแกมลิง ไม่มีพื้นที่ในการที่จะทำถนนน้ำเดิน อันที่จริงแล้วมันไม่ทุกคนถ้าบอกว่าไม่มีก็ไม่มี ถ้าจะไปมองถึงที่สาธารณะทั้งหมดเลย บางชุมชนคือเวนีบางชุมชนนี่ที่สาธารณะมาก มากจริงๆเป็นสองสามพันไร่ แต่บางชุมชนนี่คือไม่มีเลย เราอาศัยคือชุมชนบ้านริมทองกัน อันนี้เป็นเป็นที่สาธารณะที่มีเป็นมรดกตกทอดอยู่ในชุมชนนี่ตัวสะตรงนี้นี่อยู่ประมาณ57ไร่57ไร่แล้วก็เอามาเป็นที่แหล่งกักเก็บน้ำไว้อยู่ แต่ถามว่าแหล่งน้ำตรงนี้นี่ เอาไปใช้ประโยชน์ของคนในชุมชนได้ทั้งหมดไหมไม่ได้ มันจะได้อยู่แค่ในเฉพาะหมู่บ้าน แล้วก็ใช้อยู่ในหมู่บ้าน แต่น้ำทำการเกษตร อย่างเช่นนาอย่างเช่น สวนอะไรเราต้องไปมีที่ก็เก็บอีกตรงหนึ่งอีกแล้วนั่นก็อยากที่จะ แลกเปลี่ยนกันนี่นะคะนอกเกิดใครได้ดูหรือว่าอยากที่จะคิดมาทำคลองส่งน้ำแล้วก็ซักแอมลิง ก็คือหนึ่งเราบริจาคพื้นที่ของเราเองนี่นะในการคุดซักแอมลิง ที่ดินยังเป็นของคุณอยู่ แต่น้ำคือ สาธารณประโยชน์หมายถึงว่าแบ่งปันน้ำให้คนอื่นใช้ได้ แต่ที่ดินยังเป็นของคุณอยู่ หมายถึงว่าคุณคุดสาแกมลิงคุดคลองส่งน้ำในการที่เราคุดแล้ว แต่ที่ดินยังเป็นของคุณอยู่น้ำก็แบ่งปันกันใช่ไม่ได้หวงกันอะไรก็ก็เราเราในชุมชนเราเราก็จะใช้ในระบบบริจาคพื้นที่ในการคุด จากคนละห้าไร่บ้างคนละสามไร่บ้างคนละสองไร่บ้าง คนละหนึ่งไร่บ้าง ถึงคนละสิบไร่ก็ยังมีคนบริจาคในพื้นที่ที่จะคุดซักแกมเลี้ยงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามองเห็นว่าประโยชน์ที่มันได้รับนะ่ะถามว่าประโยชน์ที่มันได้รับใครคนได้ก่อนก็คือคนที่บริจาคนั่นแหละได้ก่อนเขาคนที่มีพื้นที่ตรงนั้นแหละได้ก่อนแล้วก็คนต่อมาก็คือ คนทัดไปที่จะได้ ก็อยากที่จะชักชวนแล้วก็ให้ทุกคน หันมาช่วยกันบริหารจัดการน้ำหรือ บริจาคพื้นที่ในการคุ้ซักแกมลิง แล้วก็คลองสงน้ำเมื่อเราบริจาคแล้วเราเป็นคนได้รับประโยชน์สูงสุดดีที่สุด จากสิ่งที่เราได้ดำเนินการในการบริหารจัดการน้ำชุมชน ความภาคภาคภูมิใจเนาะที่เราได้น้อมนำแนวทางจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมาปรับใช้ในชุมชนของเราเอามาเป็นแบบอย่างแล้วก็ ทำให้เราบริหารจัดการน้ำในชุมชนได้ แล้วก็ทำให้เราขยายผลไปหาชุมชนอื่น เดินตามรอยประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วก็เป็นสิ่งที่น้าน้อยเองและครอบครัวเป็นคือภาคภูมิใจแล้วก็คนในชุมชนในเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชนที่ได้น้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ก็ ็นที่ปราปลื้ม แล้วก็จะขอทำในสิ่งที่พระองค์ท่าน ทรงประทานแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนตลอดไป หน่อยในยทำงานเนาะก็เหมือนว่าเออมีมีคนที่เขามองดูว่าเออสิ่งที่ที่เราทำสิ่งที่เราไม่ได้หวังเนาะมันก็มันก็เกิดขึ้นได้รับรางวัลในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ได้ได้รับรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านได้ทรงเมตตาว่าเออให้รางวัลแก่ชุมชนของเราก็คือได้ถวยพระราชทานจากพระองค์ท่านน้อยก็ได้เข้าไปเฝ้าพระองค์ท่านได้รับ โดยพระราชทานจากพระหัตถ์ของพระองค์เอง ก็ภาคภูมิใจมากที่พระองค์ท่านได้มอบกำลังใจให้กับชุมชนการที่เจ็บเป็นผู้นำของของชุมชนเนี่ยมันประกอบไปด้วยหนึ่ง เราต้องมีใจที่ที่ซื่อสัตย์ มีใจที่เสียสละ ให้โอกาส ให้โอกาสตัวเราเอง ให้โอกาสคนอื่น เอื้อเฟื้อต่อคนอื่น ถามว่ามีอุปสรรคไหมมันก็มีบ้าง อย่างเช่น บางคนเห็นด้วย บางคนไม่เห็นด้วยบางคนก็นิยมเนาะบอกว่าเออทำดีแล้วแหละยะน่าเออทำดีทำแล้วสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้ บางคนก็บอกว่าเอ้ยมันทำงานมันมันมันเนี่ยมันได้งบประมาณมา มันจริงงบประมาณบ้างอะไรบ้างคือคือภาพมองของแต่ละคนก็ก็ขึ้นอยู่ว่าเขาเขาจะมองภาพไปยังไงมันมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า เออ เราทำแล้วเราหวังผลตอบแทนจากคนอื่นไหมเราไม่ได้หวังผลตอบแทนจากคนอื่นถามว่าเราทำแล้วเพื่อที่จะหวังชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์เราก็ไม่ได้หวังอีก ดังนั้นคำถูกด่าคำนินทาคำว่าได้มันก็เหมือนเป็นกำลังให้เราเป็นยาให้เราว่าเออเราทำไปทำแค่ว่าชุมชนเรามีความสุขขยายผลส่งต่อให้กับชุมชนอื่นได้ เห็นชุมชนทางเคียงเรามีความเป็นอยู่ที่ดีแค่นี้เราก็ดีใจโอ้ขอบคุณของน้อยนี่หลายที่สุดเลยในบ้านนี่หาคนเกิดยากอยู่หรอกไอ้ความนำทำนี่จะมีงานส่วนตัวก็ละ ไปทำงานกระบานงานรัดนี่อยู่ไม่ยุดเลยเดี๋ยวไปตรงนั้นเดี๋ยวไปตรงนี้ตามตัวหาเกือบไม่เห็นอ่ะเวลาไปนี่ทำทำดีอยู่เขาจะพยายามปลุกระดมให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาสู่ในในในระหว่างที่เราจะไม่มีทางที่จะไปในตรงไหนแล้วนะครับ ก็คือแกเป็นคนที่มุมานะเพื่อเพื่อหมู่บ้าน เพื่อให้มีน้ำ มีแหล่งที่ทำกินที่ดี ผมก็ขอบคุณอย่างมาก ๆ เลยครับ เพราะว่าเรารักชุมชนของเรา เราก็อยากที่จะพัฒนาชุมชนของเราให้ให้ต่อเนื่อง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราลดพ้นจากปัญหาต่างๆที่ที่มันมันมีอยู่ จากความอดอยากจากความยากจน เราไม่อยากให้องค์ความรู้ต่างๆ มันจบอยู่กับเรา เราอยากที่จะส่งต่อให้กับคนอื่น มันก็สามารถที่จะไปเกิดใหม่ได้ไปทำใหม่ได้ มันไม่รู้จบไม่รู้ตายว่าเออ มันก็จะส่งผลไปเรื่อยๆ มันก็จะทำให้ประเทศชาติของเราเนี่ยดีขึ้นเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวมากขึ้นาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านยังไม่นั่งอยู่ในพระราชวัง ท่านก็ยังดันด้นไปภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานคือท่านพยายามไปถ่ายทอดองค์พระบร้ให้กับ ชาวบ้านชุมชนที่ยังกันดานที่แห่งแรงเลยก็เห็นพระองค์ท่านทำเราก็อยากทำตามรอยพระองค์ท่าน